วาลุการาม วาลุการาม สถานที่เชื่อกันว่า เป็นที่ทำสังขายนาครั้งที่สอง เมื่อพศ100วงเล็บ ก่อนคศ 443 โดยมีพระยศกากันตบุตรเป็นประธานพระเรวัตะ เป็นผู้ปุจฉาพระสัพพกามี เป็นผู้วิสัชนา พระเจ้าการามสศกราชเป็นผู้ตวายศาสนุปถัมภ์ใช้ระยะเวลา 8 เดือน มีพระอรหันต์700 รูปตามหลักฐานทางบาลีกล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 100 ปี ภิกษุชาววชีบางรูป บัญญัติหลักสิบประการ นอกพระวินัยขึ้น ซึ่งไม่ลงรอยกับพระปาติโมกเพื่อกำจัดข้อที่ไม่ใช่พระวินัยออกไป พระเถระทั้งหลาย จึงได้ประชุมกันทำสังขยนาเรียกว่า ทุติยธรรมสังคีติที่วาลุการาม เมืองเวสาลี ในสมัยพระเจ้ากาลมโศกราช ครั้งนั้น ได้พิจารณาข้อบัญญัติสิบประการ และกำจัดออกไป หลักฐานทางลังกากล่าวว่า การลงมติในครั้งนั้นไม่เป็นเอกฉันภิกษุชาวเมืองเวสาลีบางพวก ไม่ได้เข้าประชุม ก็ไปจัดประชุมใหม่ เรียกว่า มหาสังคียะ หรือมหาสังคีติ ฝ่ายมหาสังคิกะยังคงมีกำลังอยู่ในเมืองเวสาลี และได้จัดส่งพระภิกษุในฝ่ายตน ไปทางเหนือและใต้บริเวณวารุการามนี้ อยู่ระหว่างทางไปกูตาคาร ทางที่แยกเข้า พอที่รถขนาดเล็กจะเข้าไปได้ จนถึงบริเวณสวนป่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เป็นไม้มะม่วงล้อมเทวสถาน แห่งหนึ่งที่เหมือนกับมันดีในชนบททั่วไป หน้าเทวไลมีบ่อน้ำเก่าๆแห่งหนึ่ง ด้านในของเทวไลมีเทวรูปและพระพุทธรูปอยู่ด้วยกัน มีเครื่องบูชาตั้งไว้อยู่พร้อมกับมีปูชารี คนเฝ้าดูแลเทวไลอีกด้วย เราไปชมเพียงให้ระลึกรู้ว่า ณสถานที่นี้เคยเป็นที่สำคัญในการประชุมสงฆ์เพื่อการทำสังฆายนาในครั้งที่สอง ณวาลุการาม เมืองเวสาลีนี้ เท่านั้น การทำสังขยนาครั้งที่สองลำดับนั้น สงคัดเลือกภิกษุสี่รูปคือ พระสัพพกามี พระสารหะ พระอุชโสพิตะ และพระวาสภาคามิกะเป็นภิกษุฝ่ายอธรรมวาที และอีกสี่รูปคือพระเรวตะพระสัมภูตสานวาสีพระยศกากันดบุตรและพระสุมนเป็นฝ่ายธรรมวาที แล้วพากันไปยังวารุการาม เพื่อวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น สมัยนั้นพระอชิตะมีพรรษาสิบ เป็นผู้แสดงปาติโมก การสังกยนาครั้งที่สองนี้กระทำที่วารุการาม กรุงเวสาลี พระราชาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โดยมีพระยศกากันตบุตรเถระเป็นประธาน พระเรวตะเถระเป็นผู้ตั้งคำถาม พระสัพพกามีเถระเป็นผู้ตอบพระวินัย ทั้งนี้เพื่อระงับข้อปฏิบัติสิบประการของภิกษุชาววชีซึ่งผิดพระธรรมวินัย ก่อนที่จะแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง เมื่อวินิจฉัยเสร็จ อธิกรเป็นอันระงับ ภิกษุทั้งหลายได้ชำระมนทินแห่งพระศาสนาทั้งปวง จากนั้นพระเถระทั้งหลายได้ทำการสังขายนาพระธรรมและพระวินัยทั้งหมดด้วยอำนาจปิดกนิกาย องค์ และธรรมขันธ์ซ้ำอีก เช่นเดียวกับที่พระมหากัสสปะสังขายนาแล้วนั่นเอง การทำสังขายนาครั้งนี้ กระทำในที่ประชุมสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันตขีนาศพ700 รูป ใช้เวลา 8 เดือนจึงแล้วเสร็จ